วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการใช้งาน Google Form กันครับ ก่อนที่จะใช้งาน Google Form ได้นั้น จะต้องมีบัญชี Gmail และต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ Google Drive เสียก่อน หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่ปุ่มใหม่ เลือกเพิ่มเติม และเลือก Google Form จะเข้าสู่หน้าหลักของฟอร์ม ในขั้นแรกตั้งชื่อฟอร์ม และคำอธิบายฟอร์ม ในขั้นต้น โดยสามารถเพิ่มข้อคำถาม โดยคลิกที่เครื่องมือบวกในแถบเครื่องมือ ซึ่งจะอยู่ทางขวามือของฟอร์ม จะมีช่องให้สร้างข้อคำถามประเภทต่างๆ โดยมีรูปแบบข้อคำถามให้เลือกดังนี้ 1. แบบคำตอบสั้น 2. แบบย่อหน้า 3. แบบหลายตัวเลือกสี่แบบช่องทำเครื่องหมาย 5. แบบเลื่อนลง 6. แบบสเกลเชิงเส้น 7. แบบตารางตัวเลือกหลายข้อ 8. แบบระบุวันที่ 9. แบบระบุเวลา ในแบบฟอร์มทั่วไป จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ หลายอย่าง เช่น ส่วนหัวเรื่อง ส่วนคำชี้แจงรายละเอียด ส่วนข้อคำถาม ส่วนข้อเสนอแนะเป็นต้น ซึ่งใน Google Form ท่านก็สามารถเลือก Layout ในการจัดหน้าแบบสอบถามได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีแถบเครื่องมือที่ใช้ในการแทรก Layout อยู่ทางด้านขวามือของฟอร์ม โดยมี Layout ให้เลือกแทรกได้แก่ 1. ปุ่มเพิ่มคำถาม ใช้เพิ่มข้อคำถามใหม่ 2. ปุ่มเพิ่มชื่อและรายละเอียดใช้เพิ่มชื่อของส่วนหรือรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่เป็นข้อความได้ 3. ปุ่มเพิ่มรูปภาพ ใช้แทรกรูปภาพลงในแบบฟอร์มได้ โดยการอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจากที่อยู่ URL หรือจาก Google Drive 4. ปุ่มเพิ่มวิดีโอใช้แทรกวิดีโอลงในแบบฟอร์ม โดยวิดีโอที่สามารถแทรกลงไปได้ต้องเป็นวิดีโอที่ถูกอัปโหลดไว้บน YouTube เท่านั้น 5. ตัวแบ่งหน้าใช้สำหรับสร้างหน้าแบบฟอร์มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้า หรือหลายๆหน้าตามที่ต้องการ หากต้องการตกแต่งแบบฟอร์มให้สวยงาม ใน Google Form ก็มีสีและธีมให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ โดยให้คลิกที่ไอคอนจานสี หรือเรียกว่าปุ่มชุดสีจะปรากฏสีต่างๆให้เลือกเป็นธีมสีของหน้าจอ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกธีมที่สวยงาม และสามารถกำหนดรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เองเป็นหน้าจอได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มหลังสุดของแถบชุดสี เมื่อคลิกเข้ามาท่านก็สามารถเลือกธีมที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้เป็นปกให้กับหน้าจอ ซึ่งถูกแบ่งประเภทไว้เป็นหมวดหมวด รืออยากจะอัปโหลดภาพของท่านเป็นปก หรือจะเลือกภาพจาก Google Plus ก็สามารถทำได้ โดยเลือกปุ่มอัปโหลดภาพถ่าย หรืออัลบั้มของคุณก็ได้ หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏธีมที่ท่านเลือกไว้เพื่อแสดงตัวอย่าง